สำหรับปฏิทินการเรียนภาษาฝรั่งเศสนั้น ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสบทใดก่อนก็ได้ ขอเรียนย้ำอีกครั้งว่าแหล่งทรัพยากรการเรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการฟังและการออกเสียง ภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น ไม่ได้เน้นการอ่านและการเขียนแต่อย่างใดภาษาฝรั่งเศสได้ใช้ตัวอักษรโรมันแทนการออกเสียง สำหรับตัวอักษรโรมันที่นำมาใช้แทนเสียงภาษาฝรั่งเศสนั้น ผู้เรียนต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าอักษรโรมันคืออักษรโรมัน ไม่ใช่อักษรภาษาอังกฤษ ตัวอักษรโรมันบางตัวที่ภาษาฝรั่งเศสใช้แทนเสียงนั้น อาจจะอาจมีการออกเสียงที่เหมือนและแตกต่างกับที่ใช้ในภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างเช่น อักษร A ในภาษาอังกฤษจะออกเสียงเป็นเสียง R ในภาษาฝรั่งเศส อักษร B ในภาษาอังกฤษ จะออกเสียงเป็นเสียง B ในภาษาฝรั่งเศส อักษร C ในภาษาอังกฤษ จะออกเสียงเป็นเสียง D ในภาษาฝรั่งเศส ผู้เรียนควรใช้เวลาเรียนภาษาฝรั่งเศสครั้งละ 1-2 ชั่วโมง เวลาที่ควรเรียนทั้งหมด คือ8-16ชั่วโมง